เวลาบ่ายของวันเดียวกันนั้น ทูลกระหม่อมฟ้าชายและทูลกระหม่อมฟ้าหญิงสิรินทร์ทรงดีพระไทยเมื่อทรงทราบว่าจะเสด็จทอดพระเนตรสวนลิง พระทูลกระหม่อมน้อย ไทยตั้งตาคอยชมบุญพระองค์ พระพักแย้มยิ้มเอิบอิ่มพระรูปทรง กระโดดขึ้นลง น่ารัก พระทูลกระหม่อมเอ่ย ลาวลิงหลากหลากล้วน เริงลิงลิงพ่อลิงแม่ยิงแย่เขี้ยวลิงลูกล่อหลอกชิงหลักไล่ลิงแฮโลดเล่นลุกหลีกเลี้ยวเล่นล้อลิงถวาย ข้าเจ้าที่สมเสร็จ รอเสด็จมาหลายวัน วันนี้สุขครันเพราะได้เฝ้าถวายตัว ทอดพระเนตรเกิดหน้าข้า ว่าเหมือนหมูหรือเหมือนวัว แล้วทอดหัดมาจับหัว ทรงเมตตาข้าด้วยเทิน